ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส ตอนที่1เนื่องจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ต้องมีการผันคำกริยาก่อนนำไปใช้ในประโยค เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษที่ต้องมีการผันคำกริยา แต่ในภาษาฝรั่งเศสจะมีรูปการผันคำกริยาที่เยอะกว่าในภาษาอังกฤษ เช่น หากเปิดพจนานุกรมคำว่า in ในภาษาไทย จะได้คำกริยาเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า manger สมมุติว่าเราต้องการพูดภาษาฝรั่งเศสให้ตรงกับภาษาไทยว่าฉันกินคำว่าฉันจะตรงกับคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานคือคำว่า je เรายังไม่สามารถสร้างประโยคที่ถูกต้องโดยนำคำว่า je มาเรียงต่อกับคำกริยา manger ได้ เพราะไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้ต้องมีการผันรูปคำกริยา manger คงจะมีคำถามว่า ประโยชน์ของการผันรูปคำกริยาในภาษาฝรั่งเศสที่ชัดเจนคืออะไร คำตอบก็คือกริยาที่ผันตอนนำไปใช้สร้างประโยคนั้น มีหน้าที่สำคัญคือแสดงให้ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจร่วมกันว่า เหตุการณ์หรือการทำนั้นเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันหรืออนาคตคำกริยาในภาษาฝรั่งเศสจึงมีหน้าที่สำคัญคือการแสดงเวลาหรือการ ซึ่งภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า temps ทให้ภาษาฝรั่งเศสมีความชัดเจนว่าเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ซึ่งแสดงอยู่การผันกริยาของประโยคนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อใด นอกจากนั้นแล้ว หน้าที่โดยทั่วไปของคำกริยาในภาษาฝรั่งเศสก็คือการแสดงเพศและพจน์ เช่นเมื่อต้องการผันคำกริยาคำว่า เป็น ซึ่งตรงกับคำว่า être ในภาษาฝรั่งเศส ให้ครบทั้งสามบุรุษซึ่งมีทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์ก็จะผันคำกริยาเป็นการปัจจุบันได้ดังนี้ ฉันเป็น จะเขียนเป็นประโยคภาษาฝรั่งเศสได้ว่า je suis เธอเป็น จะเขียนเป็นประโยคภาษาฝรั่งเศสได้ว่า tu es หมายเหตุคำว่าเธอ ในที่นี้จะหมายถึงบุรุษที่สองเอกพจน์ เพศหญิงหรือชายก็ได้ เขาเป็น จะเขียนเป็นประโยคภาษาฝรั่งเศสได้ว่า il est หล่อนเป็น จะเขียนเป็นประโยคภาษาฝรั่งเศสได้ว่า elle est หมายเหตุ คำว่าหล่อน ในที่นี้หมายถึงบุรุษที่สามเอกพจน์ เพศหญิงเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับการใช้คำว่า เธอ ในภาษาไทยเนื่องจากคำว่า เธอ ในภาษาไทยจะหมายถึงบุรุษที่สามเอกพจน์ เพศหญิงหรือชายก็ได้ คุณเป็น จะเขียนเป็นประโยคภาษาฝรั่งเศสได้ว่า vous êtes หมายเหตุ คำว่า คุณ เป็นได้ทั้งเพศชายหรือหญิง และเป็นได้ทั้งเอกพจน์หรือพหูพจน์ อย่างไรก็ตามในภาษาไทยหากต้องการให้เกิดความชัดเจน ควรใช้คำว่า พวกคุณ พวกเราเป็น จะเขียนเป็นประโยคภาษาฝรั่งเศสได้ว่า nous sommes พวกเขาเป็น จะเขียนเป็นประโยคภาษาฝรั่งเศสได้ว่า ils sont พวกหล่อนเป็น จะเขียนเป็นประโยคภาษาฝรั่งเศสได้ว่า elles sont